นักท่องเที่ยวแจ้งพนักงานต้อนรับว่า Bonjour nous allons quitter Phuket aujourd'hui คำว่า nous เป็นคำสรรพนามพหูพจน์ทำหน้าที่เป็นประธานแปลว่าพวกเรา คำว่า allons เป็นคำกริยารูปกระจายผันตามประธาน nous เป็นการปัจจุบันของกริยารูปเดิมคือ aller แปลว่าไป ในที่นี้ทำหน้าที่พิเศษคือ บอกเวลาอนาคตอันใกล้ เทียบกับภาษาไทยคือจะคำว่าคิติเป็นคำกริยา แปลว่าไปจาก ตามด้วยคำตรงคำว่า aujourd'hui เป็นวิเศษบอกเวลา แปลว่า วันนี้ ประโยค oui c'est bien noté vous libérez votre chambre คำว่า bien ในที่นี้เป็นคำวิเศษ แปลว่าดี สามารถใช้เป็นคำวิเศษขยายคำคุณศัพท์และคำวิเศษด้วยกันได้ด้วย คำว่า noter เป็นกริยารูปช่องที่สามของภาษาฝรั่งเศสเรียกว่า participe passé ในตัวอย่างนี้ noter ซึ่งแปลว่าบันทึก ถูกนำมาใช้เป็นกรรมวาจก หมายถึงการคืนห้องของคุณได้ถูกบันทึกไว้แล้วว่าเป็นวันนี้ คำว่า vous เป็นคำสรรพนามบุรุษที่สองเอกพจน์ทำหน้าที่เป็นประธาน แปลว่าคุณคำว่า l i b é r e r เป็นกริยารูปกระจายตามประธาน vous แปลว่าคืนอิสระภาพให้อิสระภาพปลดปล่อยให้เป็นอิสระ ในที่นี้แปลว่าคืนห้องคำว่า votre เป็นคำคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ แปลว่าของคุณ คำว่า chambre เป็นคำนามเพศหญิงเอกพจน์ แปลว่าห้องนอนห้องพัก คำว่า oui เป็นคำตอบรับว่า ใช่ ในภาษาฝรั่งเศส